วัสดีค่ะ วันนี้ก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยนะคะ การแพทย์แผนไทยเบื้องต้นเนี่ย เมื่ออดีตเรานะคะ การแพทย์แผนไทยเป็นการดูแลสุขภาพ ด้วยการนวด การอบ การประครบการใช้สมุนไพร แพทย์แผนไทยจริง ๆ ก็เราจะแบ่งสาขาของแพทย์แผนไทยอยู่ที่ 3 สาขานะคะ ก็จะมีสาขาเภสัชกรรมแผนไทยพดุงคัรแผนไทย เวชกรรมแผนไทย อ๋อ ปัจจุบันเขาเพิ่มมาอีกหนึ่งก็คือสาขาการนวดไทยนะคะ ลองมาพูดแต่ละสาขาก่อนดีกว่า สาขาเภสัชกรรมแผนไทยเราจะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเภสัชกรรมก็คือสมุนไพรที่ใช้ในการดูแลสุขภาพ ที่ใช้ในการรักษานะคะ การเรียนการสอนของเภสัชกรรมแผนไทยก็จะมีทั้งหมด4 อย่าง ก็จะเป็นเภสัชกรรมเป็นการปรุงยานะคะ สรรพคุณเภสัชเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสรรพคุณ เรามาพูดเกี่ยวกับเวชกรรม เวชกรรมเนี่ยก็ถ้าเทียบปัจจุบันก็คือเหมือนกับหมอนะคะเราจะมีการตรวจรักษาซักประวัติ นะคะพอซักประวัติเสร็จแล้วมีการวิเคราะห์สุขภาพหลังจากการซักประวัตินะคะเพื่อที่จะดูว่าเป็นโรคอะไร แล้วก็จะทำการรักษาแบบไหน จะทำการนวดหรือจะทำการจ่ายยา จะทำการอบหรือว่าจะทำการประครบนะคะ ถ้าเป็นด้านพดุงครรภ์พดุงครรภ์เนี่ยจะเป็นการดูแลสุขภาพมารดาคลอดนะคะ ก็คือการคลอดเนี่ยมันก็จะมีก่อนการตั้งครรภ์ระหว่างการตั้งครรภ์แล้วก็หลังการตั้งครรภ์นะคะ ตัวนี้จะครอบคลุมของสาขาพดุงครรภ์นะคะ ก่อนการตั้งครรภ์ทำทำยังไงเราจะต้องรู้ก่อนว่าเวลาเราจะตั้งตั้งครรภ์เนี่ย มีการปฏิสนธิเขาพูดถึงการปฏิสนธิเลยนะคะปฏิสนธิก็คือ คุณแม่ คุณพ่อปฏิสนธิตั้งแต่เมื่อไหร่ แล้วก็ตั้งครรภ์กี่เดือน ลักษณะของแต่ละเดือนของทารกที่อยู่ในครรภ์เนี่ย เป็นอย่างไรบ้างนะคะ แล้วก็เวลาคลอดออกมา พอคลอดออกมาแล้วก็มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทำคลอดแบบแผนไทยนะคะ หลังจากนั้นพอคลอดเสร็จแล้วก็จะมีการดูแลมารดาหลังคลอดนะคะ ตัวนี้ก็จะมีการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยก็จะมีการนวดอบประครบทับหม้อเกลือ ที่จะมีความแตกต่างจากแพทย์แผนไทยธรรมดา ก็จะมีการทับหม้อเกลือเข้ามานะคะส่วนสาขาการนวดเนี่ยในประเทศไทยเราก็จะมี2สาขานะคะ ก็จะเป็นสาขา การนวดไทยสายราชสำนัก แล้วก็การนวดไทย ที่เขาเรียกว่า นวดไทยเลยค่ะ ที่จะมีที่วัดโพนะคะถ้าเป็นนวดไทยเนี่ย ตัวนวดไทยเนี่ย โดยปกติก็จะเป็นลักษณะของชาวบ้านนวดกันเองนะคะ ลักษณะการนวดเนี่ย ก็จะมีการใช้ มือใช้ศอกใช้เท้าใช้ส้นเหยียบนะคะก็จะมีความหลากหลายในการนวด แต่ถ้าเป็นการนวดอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นนวดราชสำนักนะคะการนวดสายราชสำนักเมื่อสมัยอดีตเราจะนวดโดยใช้โป้งอย่างเดียวนะคะ คือหัวแม่โป้งอย่างเดียว เพราะว่าเราเน้นความสุภาพ สมัยอดีตเราจะใช้นวดให้กับคุณนางให้กับเจ้าให้กับกษัตริย์ เราจะนวดในท่าที่สุขุมเรียบร้อยนะคะ ไม่หายใจลดลูกค้าไม่มองบนไม่มองล่าง เวลานวดอยู่ในท่าของ ของสำรวมอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าท่านวดสัตว์ราชสำนักนะคะ อันนี้คือลักษณะของแพทย์แผนไทยเรามีทั้งหมด 4 สาขานะคะ ปัจจุบันก็นำ4สาขานี้มาใช้สอนในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย นอกจากมหาวิทยาลัยแล้วก็จะมีโรงเรียนต่างๆ ที่เปิดนะคะเพื่อที่จะให้ใบประกาศและก็สร้างอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปได้นะคะ ส่วนการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็จะมาใช้ในโรงพยาบาล ตอนนี้ก็ในโรงพยาบาลก็จะมีการบรรจุข้าราชการให้กับพนักงานแพทย์แผนไทย เราจะเรียกว่าสาขาหัตถเวชนะคะ ก็จะมีการบรรจุข้าราชการให้กับพนักงานหรือน้องๆ ที่จบแพทย์แผนไทยสายตรง แล้วก็ต้องสอบใบประกอบโรคศิลป์นะคะ ถ้าจะไปอยู่แผนกหัตถเวชได้ อย่างน้อยก็ต้องมีใบประกอบเวชกรรม มีใบประกอบการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ถ้าเกิดว่าจะไปเปิดคลินิก เราจะต้องมีใบประกอบโรคศิลปะของเภสัชกรรมแผนไทย หรือว่าเราจะไปเปิดคลินิกด้านการนวด เราก็ต้องมีใบการนวดไทยนะคะ อันนี้ก็สามารถไปเปิดได้ แล้วก็การนวดเนี่ยเอาไว้ประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลรัฐบาลยังไงบ้าง ก็ตอนนี้โรงพยาบาลของรัฐบาลนะคะ ก็จะมีสาขาพัทเวศ สาขาฮัตเวชเนี่ยหรือแผนกฮัตเวชแล้วแต่จะเรียกนะคะ อันนี้เราก็จะเปิดให้บริการนวดอบประครบนะคะ จะเบื้องต้นเนี่ยถ้าลูกค้าเดินเข้ามาหาเราเนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลเราจะไม่เรียกว่าลูกค้านะคะเราจะเรียกว่าคนไข้เดินเข้ามาหาเราเนี่ยเราจะมีโอบดีการ์ดประเมินเบื้องต้นก่อนก่อนหน้านี้ แพทย์แผนไทยจะไม่ได้ถูกยอมรับมาก เวลาการใช้บริการ ในการรักษาแพทย์แผนไทยที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเราจะต้องผ่านหมอแผนปัจจุบัน แต่ปัจจุบันเนี่ย ประเทศไทยเราเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ยอมรับคุณหมอแผนไทยมากยิ่งขึ้น ยอมรับแผนกหัตถเวชมากยิ่งขึ้นนะคะ คนไข้เนี่ยสามารถเดินเข้ามาในแผนกหัตถเวชได้เลย แล้วก็มาถึงก็เรามีการซักประวัติเบื้องต้นนะคะ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจอาการเบื้องต้นได้ อาการที่เป็นปัจจุบันที่เป็นกันเยอะมากก็จะมีอาการปวดหลังออฟฟิศซินโดมปวดเข่า ปวดไหลเยอะแยะเลยนะคะ เพราะว่าคนไทยเราเนี่ยเป็นลักษณะของคนทำงานที่ใช้แรงงานแล้วก็ใช้กำลังมาก พวกนี้จะมีผลต่อโรคกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะคะก็จะมาใช้บริการการแพทย์แผนไทยเยอะมากเลยพอตรวจประเมินเบื้องต้นเสร็จแล้วก็จะต้องทำการรักษานะคะอาจจะส่งไปนวดบัะคบหรืออบหรือมีการจ่ายยาได้นะคะซึ่งยาสมุนไพรที่อยู่ในโรงพยาบาลก็จะมีขมิ้น ฟ้าทลายโจรตอนนี้มีการส่งเสริมใช้นะคะเพราะว่านำไปดูแลสุขภาพได้ แล้วก็อันนี้ในส่วนของโรงพยาบาลนะคะ มองี่ที่สปาว่าแพทย์แผนไทยเอาไปใช้ในสปาได้อย่างไร อันนี้เราพูดเพิ่มอีกนิดนึงนะคะ ในในมหาวิทยาลัยเราเนี่ยนอกจากสาขาการแพทย์แผนไทยแล้วเราจะเปิดสาขาสุขภาพและความงาม เพิ่มไปอีกหนึ่งสาขาสุขภาพและความงามคืออะไรคะคือเดิมทีเนี่ยนะคะ เราแตกยอดมาจากสาขาการแพทย์แผนไทย เรามีพื้นฐานการแพทย์แผนไทยแต่ว่า เรานำการแพทย์แผนไทยเบื้องต้นเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ แล้วก็ความงามก็สามารถทำให้เพิ่มสาขาที่สามารถเพิ่มบุคลากร หรือเพิ่มบัณฑิตที่ไปสร้างอาชีพเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย แล้วไปดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ที่ไม่ต้องถึงกับคนไข้ที่เป็นโรค อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นการดูแลสุขภาพหรือส่งเสริมสุขภาพ แล้วสามารถไปเปิดที่ สถานประกอบการข้างนอกที่ไม่ต้องเรียกว่าคลินิกหรือโรงพยาบาลนะคะ เราจะเรียกว่าสถานประกอบการสปาหรือธุรกิจสปานะคะตรงนี้เราก็สามารถนำเด็กกลุ่มนี้ค่ะที่มีพื้นฐานแพทย์แผนไทยเบื้องต้นเนี่ยเอาไปสร้างอาชีพเพิ่ม ไปประยุกต์ไปพัฒนาไปครีเอทอย่างเช่นท่านวดเนี่ยเรานำท่านวดที่เป็นสายราชสำนักบ้าง นวดไทยบ้างเอาไปประยุกต์ใช้นะคะ แล้วก็พัฒนาครีเอทเป็นนวดใหม่เป็นนวดซิกเนเจอร์ของร้านนั้นๆนะคะ สมุนไพรเราก็ไม่ต้องใช้ถึงขั้นของการรักษา เราก็สามารถนำสมุนไพรพวกนี้เอามาพัฒนาเบื้องต้นนะคะ ให้มันเป็นสมุนไพรสำหรับใช้ในสปา อย่างเช่นผงพอกหน้านะคะผงอบตัวที่แต่ก่อนจะมีเบสิกอยู่ที่ว่า พื้นฐานของอบตัวก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดไพร หัวหอมแต่พอไปพัฒนาใช้ในสปาที่มาสร้างเอกลักษณ์ เราก็สามารถหาสมุนไพรที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ เอามาประยุกต์ใช้ในสปาได้ ทำให้สปาเนี่ยช่วยลดต้นทุนได้นะคะ ถ้าเรามีพื้นฐานองค์ความรู้แพทย์แผนไทยเนี่ยสมัยก่อนเราก็จะสั่งวัสดุอุปกรณ์พวกนี้มาจากยุโรปอเมริกา าแต่ตอนนี้ไม่ต้องละพวกนั้นแพงมาก เราสามารถประยุกต์ใช้สมุนไพรหรือภูมิปัญญาในชุมชน ในประเทศไทยเราหรือเดินเข้าไปในตลาด เราก็สามารถจัดสรรสมุนไพรพวกนี้จากตลาดนะคะ แล้วก็นำมาใช้ในสปาได้ อันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้สปาเราช่วยลดต้นทุนนะคะ มีตัวหนึ่งที่อยากนำเสนอก็คือ medical spa น้องๆ ที่จบสาขาการแพทย์แผนไทยหรือจบสาขาสุขภาพและความงามนะคะ ก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในส่วนของ medical spa ได้ถ้าเรามีใบประกอบ เราก็จะสามารถดูแลสุขภาพ ภาพผู้ที่เป็นไข้หรือไม่สบายได้ แต่ถ้าเกิดเราไม่มี เราก็สามารถส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้นได้ อันนี้ก็สามารถดูแลสุขภาพที่อยู่ในคลินิก แต่อยู่ในแผนกของ medical spa ได้นะคะ พอจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการแพทย์แผนไทยเนี่ยที่มีทั้งหมด 4 สาขาที่ว่าเนี่ยนะคะก็จะมีความหลากหลายแล้วก็มีความแตกต่างในตัวมันเองนะคะอาชีพที่เราสามารถนำไปทำได้ก็มีโรงพยาบาลสถานประกอบการสุขภาพ สถานประกอบการสปาหรือในโรงแรมหรือในเรือนะคะหลายๆธุรกิจที่เขามีการส่งเสริมสุขภาพควบคู่ได้ ก็สามารถนำแพทย์แผนไทยหรือน้องๆสาขาสุขภาพและความงามไปใช้ทำงานในจุดตรงนั้นเพื่อสร้างประโยชน์ หรือสร้างอาชีพ หรือว่าสร้างช่องทางการให้บริการให้กับผู้มารับบริการ ขอบคุณค่ะ